จังคอนิจิวะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับตัวอักษรคาตาคณะและก็คันจิกันนะคะ มาเริ่มที่ตัวอักษรคาตาคณะกันก่อนนะคะ ตัวอักษรคาตาคณะเนี่ยก็จะมีวิธีการอ่าน ทุกอย่างเลยนะคะ เหมือนกับตัวอักษรฮิรากานะเลย มี 46 ตัวอักษรเช่นเดียวกันค่ะ แต่ว่าตัวอักษรคาตาคณะเนี่ยเราจะนิยมใช้กับ การเขียนแทนทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ อย่างเช่น ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะ เราก็จะใช้ตัวอักษรคาตาคานะในการเขียนชื่อของเราเหมือนกันค่ะ ต่อไปมาที่ตัวอักษรคันจิกันนะคะ ตัวอักษรคันจิจะเป็นตัวอักษรที่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาจีนนะคะ แต่ว่ามีการนำเอามาปรับให้อ่านง่ายขึ้นแล้วก็เขียนง่ายขึ้นค่ะสำหรับตัวอักษรคันจินะคะ ในอดีตเนี่ยจะมีจำนวนมากมายเลย แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยภาษาญี่ปุ่นปรับลดมาให้เหลือใช้ในชีวิตประจำวันแค่ประมาณ 2,000 กว่าตัวนะคะ แล้วก็ในตัวอักษรคันจิเนี่ยตัวอักษรแต่ละตัวจะมีความหมายในตัวของมันเอง แล้วก็มีวิธี ีอ่านในตัวของมันเองเหมือนกันค่ะสำหรับตัวอักษรคันจีหนึ่งตัวนะคะ จะมีเสียงอ่านทั้งหมด 2เสียง เรียกว่าเสียงคุงโยมินะคะตัวนี้จะเป็นเสียงอ่านแบบที่เป็นเสียงอ่านแบบญี่ปุ่นนะคะ ส่วนอีกเสียงหนึ่งจะเรียกว่าองโยมินะคะจะเป็นเสียงอ่านที่มาจากภาษาจีนค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะคำว่าภูเขานะคะ ตัวอักษรคันจินะคะ จะเขียนแบบนี้นะคะ ซึ่งเสียงอ่านแบบญี่ปุ่นเนี่ย จะอ่านว่า ยามะ ส่วนเสียงอ่านแบบภาษาจีนเนี่ยจะอ่านว่า ซัง ค่ะ ถัดมาเรามาดูวิธีการเขียนอักษรคันจิกันนะคะ วิธีการเขียนตัวอักษรคาตาคานะนะคะ มาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยค่ะ ตัวอะนะคะ ก็จะแบ่งเป็น2ขีดค่ะ วิธีเขียนเหมือนเดิมเลยจากบนลงล่างแล้วก็ซ้ายไปขวานะคะ เริ่มที่ขีดที่1นะคะขีดด้านบนก่อนนะคะ แล้วก็ขีดที่2ตามลงมาด้านล่างค่ะ ค่ะวิธีการเขียนตัวอีนะคะแบ่งเป็น 2 เส้นเหมือนกันค่ะ ก็เริ่มจากบนลงล่างมานะคะ แล้วก็ลากเส้นที่ 2 บนลงล่างเหมือนกันค่ะ ถัดมาตัวอุนะคะแบ่งเป็น3ขีดค่ะ เริ่มจากเขียนเส้นหัวข้างบนนะคะ ลากลงมา แล้วก็เส้นที่ 2นะคะเป็นขีดฝั่งซ้ายมือ ลากลงมานิดนึงแล้วก็เส้นที่ 3 นะคะจากซ้ายไปขวาลากลงมาค่ะ ถัดมาตัวเอนะคะ เป็น3ขีดเหมือนกันค่ะ เริ่มจากขีดแนวนอนเส้นบนก่อนค่ะ แล้วก็ลากขีดที่ 2 ลงมานะคะ แล้วก็เส้นที่3สายไปขวาค่ะ ตัวโอนะคะ มี3ขีดค่ะ เริ่มจากเส้นแนวนอนด้านบนก่อนนะคะ สายไปขวา แล้วก็ลากเส้นที่ 2 ลงมาบนลงล่างนะคะ แล้วก็ตวัดเส้นที่อยู่ซ้ายมือนะคะ บนลงล่างเหมือนกัน ถัดมาตัวคะนะคะแบ่งเป็น 2 ขีดค่ะ เริ่มจากขีดที่เป็นแนวนอนก่อนนะคะ เส้นที่ 1 ลากแนวนอนซ้ายไปขวา แล้วก็ลากลงมาข้างล่าง แล้วก็ขีดที่ 2 นะคะ ลากบนลงล่างลงมาค่ะ ตัวคินะคะมี 3 ขีดค่ะ เริ่มจากเส้นแนวนอนเส้นที่ 1 นะคะ แล้วก็เส้นแนวนอนเส้นที่2 แล้วก็ลากจากบนลงล่างลงมาค่ะ ธรรมาตัวคุนะคะแบ่งเป็น 2 ขีดค่ะ ขีดแรกฝั่งซ้ายมือนะคะ แล้วก็ขีดที่ 2 ซ้ายไปขวาบนลงล่างค่ะ ถัดมาตัวเคนะคะเป็น 3 ขีดค่ะเริ่มจากขีดที่อยู่ซ้ายมือก่อน แล้วก็เส้นแนวนอนนะคะ ซ้ายไปขวา แล้วก็เส้นที่ 3 ลากจากบนลงมาล่างค่ะ ถัดมาตัว โค นะคะ แบ่งเป็น 2 ขีดค่ะ เริ่มจากเส้นที่ 1 นะคะ จะลากเป็นซ้ายไปขวา เสร็จแล้วลากลงล่างมานะคะ แล้วก็เส้นที่ 2 ก็คือ ลากจากซ้ายไปขวามาปิดค่ะถัดมาตัวซะนะคะ ลากแนวนอนก่อนค่ะ เส้นที่1แล้วก็ลากบนลงล่างลงมาเป็นเส้นที่ 2 แล้วก็เส้นที่3 บนลงล่างเหมือนกันค่ะ ดมาตัวชินะคะ มี 3 เส้น เริ่มจากขีดแต้มที่1นะคะสั้นๆ แล้วก็แต้มที่2ด้านล่างนะคะ แล้วก็แต้มที่3ยาวที่สุดนะคะ อันนี้จะเป็นลากล่างขึ้นบน แล้วก็ถัดมานะคะตัวซื้อค่ะ เส้นที่1นนะคะจะลากซ้ายไปขวาแล้วก็ลงล่างมาค่ะก็เส้นที่2เติมด้านหลังนะคะ ถัดมาตัวเซะนะคะ จะลากจากซ้ายไปขวาก่อน แล้วก็เส้นที่ 2 เป็นบนลงล่างมาค่ะ ตัวโซะนะคะ เป็น 2 ขีดนะคะ แต้มฝั่งซ้ายมือก่อนเส้นที่ 1 แล้วก็ลากบนลงล่างลงมาเป็นเส้นที่ 2 ค่ะ